การวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนดี ดีไซน์ การออกแบบ ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ทั้งหมด ผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การออกแบบเป้าหมาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. การออกแบบวิธีการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ และวิธีการเลือกสื่อต่างๆ 3. การออกแบบรูปแบบการประเมินผล 4. การกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนเรียน และ 5. การออกแบบการใช้สื่อ เทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และวิธีการส่งพาเนื้อหาบทเรียน ขั้นตอนแรก การออกแบบเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับขั้นตอนนี้ควรเริ่มจากการวิเคราะห์เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์โดยรวม ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย และนำมาระบุรายละเอียดต่างๆ ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การออกแบบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีหลายวิธี อย่างไรก็ดีในที่นี้นะคะ จะขอใช้หลักการ ACC ซึ่งย่อมาจาก Action Condition and Criteria of Performance ซึ่งเป็นหลักการกว้างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอน รวมทั้งการอบรม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ Action คือระบุสิ่งที่ต้องปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับเมื่อเรียนจบคอร์ส จากการวิเคราะห์ภาระงาน หัวข้อ การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็นสกิลดังนั้นการระบุพฤติกรรมก็ต้องเป็นสกิลด้วย เช่น ผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ Condition คือระบุเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน เช่น เมื่อกำหนดข้อมูลให้ ผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ Criteria of Performance คือ ระบุเกณฑ์วัดผลของการปฏิบัติงาน เช่น เมื่อกำหนดข้อมูลให้ ผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้โดยถูกต้อง 80%ปกติผมเขียนวัตถุประสงค์ก็มีแต่แอคชั่นครับ เวลาเขียนระบุพฤติกรรมในวัตถุประสงค์ก็จะมีแต่คำว่าบอก หรืออธิบายเท่านั้น ไม่เคยคำนึงว่าเนื้อหาจะเป็น knowledge skills หรือ attitude ครับ การเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่นนี้ ช่วยให้ผมเห็นว่า ควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย ถูกต้องไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ แสดงให้เห็นว่า มีข้อบกพร่องในการสอนเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรกลับไปพิจารณาถึงปัญหาเหล่านี้ และปรับปรุงแก้ไข จนไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก ไม่ใช่เมื่อมีผู้เรียนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ก็ปล่อยผ่านไป ต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบวิธีการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ และวิธีการเลือกสื่อต่างๆ ซึ่งหมายถึง การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา ภาระงานมาใช้เพื่อออกแบบการสอนว่า ควรอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีใด มีรูปแบบการเรียนรู้ แบบใด มีเทคนิค กลยุทธ์ วิธีการเรียนการสอน มีลำดับขั้นตอน การเสนอเนื้อหาบทเรียน หรือวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังหมายความถึงวิธีการเลือกสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมด้วย การออกแบบวิธีการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ และวิธีการเลือกสื่อต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยหลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ 4 ทฤษฎี ได้แก่ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม constructivist และ connectivist อย่างไรก็ดี ยังมีหลักการด้านการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่จำเป็นต้องคำนึงถึง ได้แก่ วิธีการสอน รูปแบบการสอน และเทคนิคการสอน รวมถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อความคงทนในการจำอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการสอนให้หน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบสอนตรง วิธีการสอนแบบอุปนัย วิธีการสอนโดยใช้เกม วิธีการสอนโดยการสาธิต วิธีการสอนโดยการทดลอง วิธีการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย และวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นต้นค่ะ อาจารย์พอจะทราบไหมครับว่า รูปแบบการสอนที่ได้รับความนิยม มีผู้คนพูดถึงกันมากในขณะนี้คืออะไร รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง f l i p Classroom ค่ะ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนกลับทาง กับการเรียนการสอนที่เราคุ้นชินกัน คือผู้เรียนเรียนที่บ้าน และทำการบ้านที่โรงเรียน ซึ่งผู้สอนต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ ตามด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ผู้เรียน และการวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้ หลังจากนั้น ออกแบบสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้าน สื่อการสอนมักอยู่ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากที่บ้าน ผู้สอน ก็จะออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนให้เกิดเวลาคุณภาพ โดยมุ่งเน้นประเด็นที่ผู้เรียนมักเกิดคำถาม หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยการให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากที่บ้าน หรือทำกิจกรรมถามตอบ อภิปรายกลุ่มเล็ก เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการสอนในลักษณะนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถ และตามความเร็วช้าในการเรียนรู้ของตนเอง จัดเวลาการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมากยิ่งขึ้น น่าสนใจมากครับ ถ้าผมจะสอนการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Flip Classroom ผมถ่ายวิดีโอสาธิตการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบขึ้น YouTube แล้วให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้าน เมื่อเข้าชั้นเรียนก็ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ อย่างนี้พอใช้ได้ไหมครับ ได้ค่ะ เยี่ยมไปเลยครับ ในส่วนของเทคนิคการสอน อาจารย์พอจะแนะนำเทคนิคอะไรให้ผมได้นำไปใช้บ้างครับ มีแน่นอนค่ะ เทคนิคการสอนที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่น เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการให้คำแนะนำ และเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการยกตัวอย่าง เทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการใช้สื่อการสอน เทคนิคหมวก6ใบคิด 6 แบบ เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มเล็ก เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการให้ผลป้อนกลับ และเทคนิคการเรียนรู้เสริมสร้างพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ เป็นต้น เทคนิคการสอนถือเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้การสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สอนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สอนเก่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มักจะเป็นผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนที่ดี นอกเหนือไปจากการเลือกใช้วิธีการสอนและรูปแบบที่เหมาะสมค่ะ นอกจากนี้ ผู้ออกแบบยังควรคำนึงถึงงานวิจัยด้านการเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ National Training Laboratory ที่เมืองแบเทล รัฐเมน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าอัตราความคงทนในการจำของผู้เรียนที่ได้ทำการวิจัยกับผู้เรียนจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีความกระตือรือร้น จะส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนได้ดีกว่า วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วม และไม่กระตือรือร้นค่ะ ในงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระตือรือร้น ในที่นี้คือ ผู้เรียน ได้รับหน้าที่ออกมาสอนผู้อื่นในเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง จะส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนถึง 90%ในขณะที่การเรียนการสอนแบบบรรยายที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค่อนข้างจำกัด และขาดการมีส่วนร่วม ความคงทนในการจำของผู้เรียนต่อการสอนนั้น มีเพียง 5%เท่านั้น นอกจากนี้จะเห็นว่า วิธีการเรียนรู้ที่เรามักนิยมใช้ เช่นการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบให้ผู้เรียนอ่านชีต อ่านตำรา การสอนโดยใช้สื่อภาพวิดีโอ การสอนโดยผู้สอนเป็นผู้สาธิตนั้น จะส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียนที่ค่อนข้างจำกัด คือ5-30%แต่หากใช้วิธีการให้ผู้เรียนอภิปราย ลงมือปฏิบัติ และการสอนผู้อื่น จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการจำได้ตั้งแต่50%ถึง90%เลยทีเดียว จากหลักการของวิธีการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความคงทนในการจำของผู้เรียน ผู้ออกแบบจึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ต่อไปขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการประเมินผล โดยหลักๆแล้วการประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือการประเมินระหว่างเรียน formative evaluation และการประเมินหลังเรียน summative evaluation ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การประเมินระหว่างเรียน หมายถึง การประเมินโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา หรือพัฒนาทักษะ เจตคติที่ได้รับการศึกษาเรียนรู้ไปหรือไม่อย่างไร โดยยังไม่ได้เป็นการประเมินผลว่า ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งยังไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการวัดผลผู้เรียนในส่วนที่เป็นลำดับที่ผ่านหรือไม่ผ่านเป็นต้น โดยประเภทของข้อสอบนั้น มีได้ตั้งแต่การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน เติมคำ อัตนัย ปรนัย เลือกตอบ เรื่อยไปจนถึงการประเมินตามสภาพจริง authentic assessment เช่น การสร้างชิ้นงาน ฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเป็นต้น จากวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ผมคิดว่าจะไม่ออกแบบข้อสอบแบบอัตนัยตามที่เคยทำทุกครั้ง แต่ผมจะประเมินตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแทนอย่างนี้ได้ไหมครับ ได้ค่ะ เก่งมากค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนเรียน ที่ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนการเรียนเนื้อหาใหม่ การกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนการเรียน ถือเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ที่ผู้ออกแบบจำเป็นต้องพิจารณา ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้เรียน อาจารย์บอกว่า ผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิแท่ง และการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ อาจารย์สามารถนำมากำหนดเป็นรายการพฤติกรรมก่อนเรียนได้ค่ะ จากการเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนด้วยหลักการ A C C ทำให้ผมพอมองเห็นภาพกิจกรรมคร่าวๆ ผมจะมีกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ ถ้าผมจะกำหนดรายการพฤติกรรมก่อนการเรียนเพิ่มเติม เป็นการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น ได้หรือไม่ครับ ได้ค่ะ เก่งมากค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบการใช้สื่อ เทคโนโลยี ทรัพยากรเรียนรู้ และวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นกัน เพราะสื่อ เทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียน สามารถช่วยให้การเรียนรู้ มีผลสำฤทธิ์ดียิ่งขึ้น ลดเวลาการเรียนรู้ให้น้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอน ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการเรียน อีกทั้งอาจทำให้เกิดความเสมอภาคของการศึกษาเป็นต้น ปัจจุบันด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงทำให้การสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการส่งผ่านเนื้อหาบทเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสื่อดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์